นี้มันดูกันเลยเจ้าเลยจะเข้าฟิีสกินโบนัส ถุงแดงถุงเหลืองแตกหรือเปล่า วันนี้มากับหมุนนะคะ600 ไม่เบา ไม่น้อยไม่เยอะเกินไป วันนี้มันดูเลยเจ้าว่าตัวคุณจะแตกจะเป๊ะ งหรือเปล่ามากันเลย180โอ้ยมาโอ้ยแม็กก็อย่าูนีศ4500โบนัสยังเข้าไหมโอ้ยตอนนี้คูณ5แล้วนี่ค่ะกลับมาคู่หนึ่งแล้วไม่เป็นไรมากันใหม่มายาวเลยค่ะแบบนี้เกมนี้เกมใหม่นะคะใครอยากตามรีบตามก่อนปรับเสร็จเลยนะคะ โอ้ย มากันแล้วจ้าซองแดงซองเหลืองซองแดงซองเหลืองเกมนี้ฟีเป็นสุดปังไปเลยนะคะ จะเอาตัวคูณมาคูณกับเออหมุนของเราไปเลยจ้ามากันแล้ว ยังไงคูณมาคูณมาสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งวัดนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือเป๊ะคือปังแน่นอนเกมนี้ มากันเลยโบกโบกโบกโบกโบกโบกโบกไปเล คูณ2คูณละคูณ2มาอีกไหมอย่าเพิ่งหยุด โอ้ยไม่ก็จะอืมเกือบแล้วเกือบเต็มตราแล้วแบบนี้ มากันแล้ว มากันอีกแล้วคูณ1มากันเลยจ้ะขอหน่อยขอเยอะ ๆ มาเรื่อยๆ อย่าเพิ่งหยุดไฟแดงมาอีกแล้วคูณกระจายสิจ้าแบบนี้ 3 6 1 2 2 4 3 2โอ้ my god เหมือนห้องสุขคูณแล้วแต่ไม่ใช่ตัวคูณแบบนี้เป๊ะปังปุ๊บปัวไปเลย อย่าเพิ่งหยุดขอตัวคุณแบบเต็มกระดานได้ไหมคะมากันแล้วจ้าเต็มกระดาน ขอเต็มกระดานไปเลย อย่าเพิ่งหยุดขอเต็มกระดานไปเลย มากันแล้วอีกสองหมุนอีกสองหมุนยังมาอีกไหมยังมาอีกไหมอย่าเพิ่งหยุดค่ะน้องโบกน้องโบกมาอีกแล้วยังไม่หยุดง่ายๆแบบนี้เกมนี้นะคะใครอยากตามรีบตาม กดใต้คลิปได้เลยจ้าโอ้ยมากันแล้วคุณกระจายแบบนี้ซองเหลืองมา องเหลืองในตำนานมาแล้วขอซองเหลืองอีกได้ไหม ขอซองเหลืองได้ล้วโอ้โบกโบกโบกโบกโบกโบกโบกไม่หยุดแบบนี้ ก็ไปกันยาวๆไปเลยสิคะโอ้ยคุณกระต่ายแบบนี้ ขอน้องเหลืองอีก น้องเหลืองน้องแดง น้องเหลืองน้องแดงอย่าเพิ่งหยุด น้องเหลืองน้องแดงอย่าเพิ่งหยุดไปเลย อีกสองหมุน ยังไงมากันไหมน้องแดงอุ้ยน้องแดงไม่มาแม่ ไม่เป็นไรค่ะน้องเหลืองมาเลย น้องเหลืองมาเลยน้องไม่เป็นไร น้องเหลืองคงกระต่ายน้องเหลืองคงกระต่ายแบบนี้ มาดูกันเลยแบบคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่โอ้ยเก้าหกคูณหกศูนย์ศูนย์แบบนี้โทรทุกวินก็เป๊ะก็ปังสิจ้ะโทรทุกวินห้าเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ใครอยากเล่นกดใต้คลิปได้เลยจ้า